ก็เป็นวิธีการทดสอบสมมติฐานที่เรียกว่า analysis of variance นะคะหรือตัวย่อที่เราใช้กันก็คือ ANOVA ANOVA นั่นเองนะคะ ANOVA จะถูกใช้เมื่อไหร่ สถิติทดสอบ analysis of variance หรือว่าเทคนิค ANOVA เนี่ยมีตัวสถิติทดสอบ คือ F test ซึ่งไม่เหมือนกันกับก่อนหน้านี้นะคะ ก่อนหน้านี้มีตัวสถิติเป็นตัว T test แต่ถ้าใช้ ANOVA เนี่ย เราต้องสายตาพุ่งไปหาตัว F เลยนะคะ วิธีการนี้จะถูกใช้เมื่อสมมติฐานของเรามีความต้องการที่จะเปรียบเทียบ เป็นการเปรียบเทียบตัวแปรตามที่เป็นเชิงปริมาณ โดยมีตัวแปรต้นเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม ที่สำคัญก็คือตัวแปรต้นที่แยกเป็นกลุ่มๆนั้นนะคะจะต้องมีจำนวนกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่ม เพราะถ้าหากว่ามีตัวแปรต้นมีแค่ 2 กลุ่ม เราใช้สถิติ independent sample t test ไม่ต้องใช้ ANOVA นะคะโอเค ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าในร้านวัสด์ ซึ่งร้านวสันเปิดจำหน่ายสินค้า 4 สาขา เราอยากจะรู้ว่า ลูกค้าใน 4 สาขาเนี่ยค่ะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกัน หรือไม่ยังไงนะคะ เพราะฉะนั้นในสมมติฐานอันนี้เราจะมีตัวแปร 2 ตัวที่ต้องเก็บนะคะที่ต้องเก็บรวบรวมมา ตัวแปรแรกก็คือสาขา ตัวแปรที่2ก็คือคะแนนความพึงพอใจ นะคะแนนความพึงพอใจเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ สาขา มี 4 สาขาสาขา A สาขา B สาขา C สาขา D อันนี้เป็นข้อมูลเชิงกลุ่มนะคะหรือเรามีสมมติฐานว่า ลูกค้าร้านขนมหวานเมืองเพชรบุรี แต่ละช่วงวัยชื่นชอบขนมแตกต่างกันนะคะแต่ละช่วงวัยลูกค้าแต่ละช่วงวัย เราสามารถแยกช่วงวัยของลูกค้าตามเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์เป็นยังไง x ชอบยังไง y ชอบไง z ชอบไง เพราะฉะนั้นเราจะมีกลุ่มลูกค้า 4 กลุ่ม แล้วก็มาเปรียบเทียบว่า เขาให้คะแนนความชื่นชอบขนมแตกต่างกัน หรือว่าพอพอกัน เราสามารถใช้เทคนิคแอนโนวาทำการทดสอบได้นะคะในการทดสอบสมมติฐานด้วยโปรแกรม เราก็คลิกที่เมนู Analyze Compare Mean และเลือก One Way ANOVA นะคะมาลองดูตัวอย่างกัน จะเอาข้อมูล ความพึงพอใจ ต่อการให้บริการนะคะ ก็คือเซอร์วิสตัวนี้นะคะ ตัวแปรที่ชื่อว่าเซอร์วิสเซอร์วิสที่จำแนกตามสาขาอาละสาขา มี 4 สาขานะคะ ก็คือลูกค้าร้านวัสันในห้างบางรัก ห้างบางซื่อห้างบางพลัด และก็ห้างบางจากนะคะ โอเคเอาละทำการเปรียบเทียบกัน ส่วนคะแนนความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ ก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้คำสั่ง analyze compare mean one way and v a นะคะแล้วก็เลือก dependent variable ซึ่งก็คือความพึงพอใจในการให้บริการนะเข้าไป ส่วน factor ตรงนี้ก็คือตัวแปรต้น ในที่นี้ก็คือสาขาของร้านวัดสัง นะคะแล้วเราก็คลิกเลือกนิดนึงตรง statistics เพื่อให้เขาแสดงค่า descriptive มาให้ว่าแต่ละสาขา มีความพึงพอใจเฉลี่ยเป็นยังไงนะคะ แล้วคลิกโอเค ผลลัพธ์เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วนะคะบอกเราให้รู้อย่างนี้นะคะว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ลูกค้าประเมินออกมา ลูกค้าทั้งหมดนะคะมี 44 คน เป็นลูกค้าในห้างบางรัก 11 คน เป็นลูกค้าร้านวัสันนะ ร้านวัสันเปิดในห้างบางรักนะคะ11 คน เฉลี่ยอยู่ที่ 3.18 ค่า SD ได้ 1.08 นะคะส่วนลูกค้าร้านวัสันที่เปิดที่ห้างบางซื่อ 11 คน เฉลี่ยความพึงพอใจได้ 3.09 SD ได้ 1.30 นะคะ แล้วก็ลูกค้าร้านวัสันที่เปิดที่ห้างบางพลัดมีอยู่ 10 คนที่ทำแบบประเมิน เฉลี่ยได้ 4.60 นะค่า SD ได้จุด52นะคะห้างบางจากลูกค้าในร้านวัสันไปเดินที่ห้างบางจาก 12 คน เฉลี่ยได้ 3.50 SD ได้ 1.38นะคะค่าเฉลี่ยที่เห็นนะค่าเฉลี่ยที่เห็นอยู่ 4 ค่าเนี่ยถูกเปรียบเทียบด้วยตัวสถิติ F นะค่า F ได้ 3.81 ปรากฏว่าค่าซิกหรือว่า p value ได้จุด017 จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดน้อยกว่าจุดศูนย์ห้าที่เป็นระดับนิยสำคัญทางสถิติที่เรามักจะกำหนด เพราะฉะนั้นกรณีนี้สามารถสรุปผลได้ว่าปฏิเสธสมมติฐานว่าง ปฏิเสธสมมติฐานว่างก็หมายความว่าเอาล่ะต้องยอมรับสมมติฐานรอง นั่นแสดงว่าความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้าในร้านวสันที่เปิดในห้างสี่ห้างนี้ มีความแตกต่างกัน งั้นสามารถที่จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะคะ ในการทดสอบสมมติฐานได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว แล้วก็มีความถูกต้องแม่นยำนะคะ เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปนะคะ